Bukan di dalam kenal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 เชิญครับคุณคุยกันได้เลยนะครับผมพร้อมหน้าที่จะมาจุดหมายกันกับตัวเราดูแลนักชิวผมจะได้ดังๆแก้วสูงเพชรเลยครับคุณ Thank you. Thank you. Thank you. ใ่คนไทยมาก่อนจะอนคนไทยก็เนาลังน้ำตาหลั่งไห้งร้องอาเขาเราชเด็กชาวเด็กทาสูงทำชีวาอยากจะวางคะแนนชาติชนิดกับผตอนนไปเลยในจังหวัดสามชาติกันต่อเลยนะครับ เราเลยนะับผมอยูงแม่เพลงเดิเช็คครับผมการขอบคุณรสชาตินะครับขอบคุณรสชาตินะครับชอบชอบชอบขอบคุณเราเาีูโคตรสักคนมาให้ลงบนเราสองคนเงนมาสนใจใส่บาทน้อง Rakan serapan Langkan Menangan Kita takut Kita kita non sana Satu bulan Kita takut Kita takut สสสีนใส่ข้าวพี่ก็ใจ หรับในชุดแรกกันด้วยกับขอบคุณจำหรับทีรับชทุกท่านนะครับผมนะฮะ